ต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคคลและองค์การ สำหรับในเรื่องของการพัฒนาบุคคลและองค์การเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับของบุคคลระดับทีมงานระดับองค์การ ทั้งนี้เนี่ยเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ระดับทีมงาน ระดับองค์การ เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า ถ้าบุคลากรทุกคนนะคะ ที่ผ่านการสรรหาการคัดเลือก แล้วก็บรรจุมาทำงานแล้วเนี่ยบุคลากรก็จะต้องมีการพัฒนา เพราะฉะนั้นในเรื่องของการพัฒนาเนี่ยจะต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโดยการนำตนเอง ที่เรียกว่า self directed learning ที่จะโยงไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นถ้าบุคลากรเนี่ยมีทักษะการเรียนรู้แบบนำตนเองแล้วเนี่ย จะทำให้องค์การเนี่ย เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แล้วก็การปรับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้น ค่ะสำหรับกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง สู่ระดับทีมงาน ระดับองค์การเนี่ย ก็จะแบ่งออกเป็นขั้นตอนนะคะ คร่าวๆ ได้ดังนี้นะคะ ก็คืออันดับแรกเลยองค์การจะต้องกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นและที่สำคัญต่องานหรือแผนกของหน่วยงาน เพื่อจะได้เป็น เป้าหมายในการพัฒนาร่วมกันของแต่ละตำแหน่งของบุคลากร เพราะนั้นเมื่อหน่วยงานหรือแผนกนะคะกำหนดแล้วว่าความรู้หลักที่จำเป็นเนี่ยมีอะไรบ้างในแต่ละตำแหน่ง เพราะนั้นตัวบุคลากรเองก็จะต้องมีความสนใจว่าในงานของตัวเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะทำให้มีประสิทธิภาพ หรือแก้ไขปัญหาในงานนะคะซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้งานนะคะพอสู่ เราได้ตัวเรื่องของความรู้หลักที่จำเป็นแล้วเนี่ยเราจะต้องแสวงหาความรู้ที่ต้องการ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการแสวงหาความรู้ที่ต้องการเนี่ยตัวบุคลากรเนี่ยก็จะต้องรู้ว่า มันมีแหล่งความรู้ที่ไหนบ้าง แหล่งความรู้ที่เป็นตัวบุคคลนะคะ ที่เรียกว่าตัว tacit knowledge ก็คืออความรู้ที่ฝังในตัวบุคคลนะคะอันนี้ก็เป็นประเภทของความรู้ประเภทที่1หรือจะเป็นแหล่งความรู้ที่ เป็นลักษณะมีการจัดเก็บเป็นเอกสาร มีการขึ้นเว็บไซต์ หรือการบันทึกไว้ที่เรียกว่า explicit knowledge หรือความรู้ชัดแจ้ง เพราะฉะนั้นตัวบุคลากรก็จะต้องอมีการกำหนดว่าองค์ความรู้ที่ตัวเองต้องใช้สำหรับการพัฒนางานเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวบุคคล นะคะ tacit knowledge หรืออยู่ที่ความรู้ชัดแจ้งนะคะ explicit knowledge หลังจากนั้นแล้วเนี่ย ก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3นะคะว่า จากความรู้ที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือที่จดบันทึกไว้อย่างชัดแจ้งหรือที่มีอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีการปรับปรุงดัดแปลงนะคะให้เหมาะสมพอเจาะพอดีกับงานของตัวเองอย่างไงบ้างนะคะบางทีความรู้เนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยนั้นต้องมาใช้นะคะ ให้เหมาะกับงานของตัวเองก็คือเข้าสู่ขั้นตอนของการประยุกต์ใช้นะคะในหน้าที่ของตัวเอง เมื่อตัวเองได้ประยุกต์ใช้และได้นำความรู้ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ที่เขาถ่ายทอดกันมา หน้าที่1 2 3จะต้องดัดแปลงตรงนั้นตรงนี้ อันนี้จะเป็นจากตัวบุคคลหรือไปเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆที่เขาจดบันทึกไว้หรือขึ้นเอกสารไว้เนี่ยหลังจากที่เรามาประยุกต์ใช้แล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่างานของเราเนี่ยยังมีส่วนขาดอะไรบ้างที่ยังไม่รู้ หรืออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่า ประสบการณ์จากที่ประยุกต์ความรู้มาใช้ในการพัฒนางานเนี่ยมันมีผลสำเร็จอะไรบ้าง อันนี้ก็จดบันทึกไว้เขาเรียกว่าสกัดขุมความรู้จะได้เป็นสองส่วนก็คือ ส่วนที่สำเร็จเพราะอะไรส่วนที่ยังไม่สำเร็จจะต้องทำอะไรต่อ อันนี้ก็เป็นบันทึกขุมความรู้ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเราบันทึกขุมความรู้แล้วเนี่ยก็จะต้อง เอาไปปรับปรุงเอาไปใช้ต่อนะคะแล้วก็สรรหาหรือแสวงหาความรู้ที่ต้องการได้ เพราะฉะนั้นในกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะขับเคลื่อนต่อเนื่องกัน จะหยุดไม่ได้ กระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาทีมงานพัฒนาตัวองค์กรเนี่ยจะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะ อันนี้นี่เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะสำหรับการบรรลุผลสำธิดในการดำเนินงานเนี่ย จะต้องดูนะคะว่าไอ้สิ่งที่แผนกนะคะหรือหรือหน่วยงานเลือกมารวมถึงตัวบุคลากรที่ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานเนี่ยอันดับแรกต้องมองว่าตอบสนองใครนะคะ ตอบสนองต่อลูกค้าไหม เราปรับปรุงในเรื่องของการลดขั้นตอนในการให้บริการ แล้วเกิดผลอะไรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไหม ลูกค้าพึงพอใจไหม อันนี้ก็ต้องดูนะคะหรือสินค้าหรือบริการที่เราผลิตเนี่ยมีการมีคุณภาพไหมนะคะลูกค้าพึงพอใจมากน้อยขนาดไหน อันนี้ก็ต้องดูในเรื่องของการตอบสนองนะคะต่อลูกค้าหรือตัวสินค้าอันที่2ออันนี้สำคัญมากในยุคปัจจุบันนะคะก็คือเรื่องของ innovation นะคะสิ่งที่เราทำนะคะนำความรู้มาใช้ในการพัฒนางานแก้ไขปัญหางานเนี่ย อินโนเวชันเกิดอะไรบ้าง อินโนเวชันในเรื่องของการให้บริการ หรือเป็นอินโนเวชันในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้า อันนี้ก็ถ้าเรามีอินโนเวชันเนี่ยมันจะทำให้อะไรคะ เราสามารถแข่งกับคนอื่นได้นะคะ บริการที่ดีกว่าสินค้าที่ดีกว่า ลูกค้าก็จะมาอยู่กับเรา หรืออะไรคะรายได้จะตอบแทนมาที่องค์การมากขึ้นนะคะ ผลสำลิดที่ 3 ก็คือในเรื่องของตัวขีดความสามารถก็คือ competency ในระดับของบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนาหรือเปล่านะคะ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทักษะคุณลักษณะที่ทำงาน เมื่อบุคลากรเนี่ยสแสวงหาความรู้แล้วก็จะต้องเกิดการพัฒนาทั้งความรู้ที่เพิ่มขึ้น ทักษะที่ดีขึ้น ความเชี่ยวชาญที่มากขึ้น รวมถึงคุณลักษณะที่ดี ๆ นะคะ ที่จะทำให้งานสำเร็จมากขึ้น สุดท้ายนะคะก็คือในเรื่องของประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเวลาองค์การนะคะฝึกอบรมหรือพัฒนาหรืออมีกระบวนการนะคะให้บุคลากรเกิดการพัฒนาโดยการเรียนรู้เนี่ยตั้งแต่ในระดับตัวเองเซลล์เดเ e c t e d Learning สู่ระดับทีมงาน สู่ระดับองค์การเนี่ยก็จะต้องมีการวัดประสิทธิภาพ การวัดประสิทธิภาพก็คือดู ต้นทุนที่ลงไปกับการฝึกอบรมการเรียนรู้การพัฒนาในส่วนต่างๆ ว่าฝึกอบรมไปแล้วผลงานเนี่ยได้ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าไหมตอบสนองต่อสินค้าบริการใหม่ ๆ เกิดขึ้นไหมรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ฝึกอบรมไปเนี่ยผลตอบแทนกำไรเนี่ยมีการวัดการคุ้มค่าคุ้มทุนไหม อันนี้ก็จะเป็น ตัวสัมฤทธิผลนะคะในการดำเนินการของการจัดการความรู้ ส่วนสำคัญนะคะในส่วนของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้นะคะในการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้เนี่ยปีเตอร์เซงเก้นะคะก็ได้กำหนดเขาเรียกว่า discipline หรือวินัยแห่งการเรียนรู้นะคะในระดับบุคคลในระดับทีมและองค์การเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะคะทุกระดับนะคะอาจารย์ขอแบ่งเป็น 5 ประเด็นนะคะตามหลักของปีเตอร์แซงเก้นะคะซึ่ง 5 ประเด็นเนี่ยปีเตอร์แซงเก้บอกว่าอันดับหนึ่งเนี่ยบุคลากรจะต้องมีความรอบรู้แห่งตนนะคะก็คือรอบรู้ในงาน ที่ตัวเองทำสนใจลักษณะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่จะมาพัฒนาในการทำงาน ให้มีความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นะคะมูลค่าสินค้าบริการเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของความรอบรู้แห่งตน ขณะเดียวกันก็จะมาสู่ในเรื่องของตัวแบบแผนความคิด เพราะฉะนั้นในเมื่อบุคลากรแต่ละคนเนี่ยมีความรอบรู้แห่งตนในการพัฒนาตนเองแล้วเนี่ยจะเกิดเป็นเขาเรียกว่าแพทเทิร์นในจิตสำนึกของคนในองค์การว่าจะต้องเรียนรู้กันนะ จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ เพราะนั้นคนแต่ละคนบุคลากร ที่ทำงานในหน้าที่ของตนก็จะสำนึกในการทำงานตามหน้าที่ แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในหน้าที่เพื่อจะให้งานสำเร็จมากยิ่งขึ้น เพราะว่าในงานแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่เนี่ยอาจจะมีบุคลากรหลาย ๆตำแหน่งที่ทำงานร่วมกันนั้น ถ้ามีแบบแผนความคิดในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถ่ายทอดกันเนี่ยมันก็จะทำให้งานสำเร็จได้ เมื่อมีแบบแผนความคิดที่ชัดเจนแล้วเนี่ยมันจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีวิสัยทัศน์ร่วม เพราะฉะนั้นคนก็จะมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน เรียนรู้ร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนการลองผิดลองถูกด้วยกันนะคะ เรียนทั้งข้อผิดพลาด เรียนทั้งส่วนที่ประสบผลสำเร็จ เพราะฉะนั้นมันจะทำให้บุคลากรเนี่ยมีการพัฒนาวิสัยทัศน์ ที่สอดคล้องกับความต้องการขององค์การมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ ต่างคนก็ต่างมุ่งแต่ของตัวเองไม่ใช่ แต่จะต้องมารวมที่จุดขององค์การที่จะทำให้เป้าหมายสำเร็จ หลังจากนั้นเนี่ยในการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะมีทีมนะคะทีมที่เรียนรู้ร่วมกันนั้นสมาชิกบางทีงานแต่แต่ละงานเนี่ยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเขาก็จะ ตีโจทย์ปัญหาว่าทำอย่างไรลูกค้าจะพึงพอใจ ทำไงสินค้าถึงจะมีการยอมรับ มีการเพิ่มยอดเพราะฉะนั้นจะมีการเรียนรู้ภายในทีมงานมากขึ้น เพราะฉะนั้นพลังทีมงานเนี่ย ถ้าคนเป็นหนึ่งเดียวปั๊บเนี่ยงานจะประสบผลสำเร็จ รวมถึงระบบความคิดการทำงานเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งเดียว ก็จะเป็นในเรื่องของความคิดอย่างเป็นระบบ systematic thinking เพราะฉะนั้นถ้าความคิดเป็นระบบส่งภาพถึงในเรื่องของทีมส่งภาพถึงในเรื่องอ แบบแผนการพัฒนาความคิดของตัวเอง พัฒนาตัวเองที่จะสร้างความรอบรู้ในงานยังไง วิสัยทัศน์องค์กรก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นงานก็จะประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับกระบวนการพัฒนาอาชีพนะคะ จะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกก็คือในเรื่องของการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพ ขั้นตอนที่ 2 ก็คือการวางแผนความก้าวหน้า ขั้นตอนที่ 3 ก็คือพัฒนาแผน ขั้นที่ 4 ก็คือบริหารแผนหรือการนำแผนไปใช้นะคะขั้นที่ 5 ก็คือการประเมินผลซึ่งในแต่ละกระบวนการเนี่ยขอมุ่งเน้นนะคะใน 3 ส่วน ส่วนแรกนะคะก็คือตัวบุคลากรนั้นการพัฒนาอาชีพจะสำเร็จได้เนี่ยตัวบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะว่าตัวบุคลากรเนี่ยจะต้องมีความตระหนัก ในเรื่องภารกิจงานและหน้าที่ของตัวเอง เข้าใจว่างานและหน้าที่ตัวเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นส่วนขาด อะไรบ้างที่เป็นส่วนที่ตัวเองจะต้องแสวงหาความรู้ที่จะทำให้งานสำเร็จ รวมถึงต้องกำหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพ เพราะฉะนั้นการกำหนดเป้าหมายและวางแผนอาชีพของตัวเองเนี่ยก็จะต้องสอดคล้องกับผู้บริหารนะคะกับองค์การ เพราะฉะนั้นผู้บริหารและองค์การเนี่ยก็คือต้องมีการกำหนดนโยบาย นะคะการกำหนดนโยบายภารกิจกระบวนการพัฒนาแผนอาชีพสำหรับแต่ละตำแหน่งนะคะหลังจากนั้นเนี่ยตัวบุคลากรเองก็จะต้องอมีส่วนร่วมหรือหาองค์ความรู้อภิปรายกับเพื่อนร่วมงาน กับผู้บริหารหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ว่าในอาชีพของตัวเองในตำแหน่งของตัวเองนะคะจะมีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง เพื่อจะเป็นข้อมูล แล้วก็ทำตามแผน อันนี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนของผู้บริหาร ชัดๆอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนที่สำคัญมากนะคะที่จะจูงใจบุคลากรให้ทำงานอยู่กับองค์การได้ เมื่ออาชีพของเขามีความก้าวหน้านะคะคนทุกคนก็อยากทำงานอยู่ในองค์การนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของผู้บริหารเมื่อกำหนดนโยบายกำหนดแผนแต่ละตำแหน่งแล้วเนี่ยมีการประเมินบุคลากรแล้วเนี่ยนั้นต้องนำแผนไปปฏิบัติก็คือการสนับสนุน นะคะให้แต่ละตำแหน่งเนี่ยสามารถที่จะเลือกความก้าวหน้าในอาชีพได้ จะก้าวจะเลือกก้าวหน้าในอาชีพของตัวเองหรือจะข้ามสายงาน อันนี้ก็คืออองค์การกับผู้บริหารเนี่ยเขาจะต้องมีความชัดเจน รวมถึงการฝึกอบรมการพัฒนาเพื่อให้เขามีความก้าวหน้าในตำแหน่ง หรือในอาชีพที่เขาต้องการเนี่ยอย่างชัดเจน อย่างเช่นระดับปฏิบัติ ขึ้นสู่ระดับหัวหน้างานนั้นในระดับหัวหน้างานเนี่ยจะต้องมีการฝึกอบรมอะไรบ้าง อย่างเช่น ยกตัวอย่างหลักสูตรของ leadership ในการทำงานนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องจัดในเรื่องของหลักสูตร ฝึกอบรมและพัฒนา แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะว่าความก้าวหน้าในแต่ละอาชีพเป็นยังไง ที่จะสื่อสารให้กับบุคลากรหรือพนักงงานขององค์การของตัวเอง เพื่อเป็นการจูงใจที่จะทำให้เขาเนี่ยทำงานอย่างทุ่มเทแล้วก็มีเป้าหมายของชีวิตนะคะอย่างชัดเจน